ตอนจุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตร น้องเป็ดครับได้ข่าวไปลงทุนปลูกผักปลอดสาร ตอนนี้กิจการเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ใกล้จะเริ่มแล้วล่ะค่ะ ตอนนี้เตรียมอุปกรณ์หมักปุ๋ยเคมีเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ว่ายังไม่ได้ปลูกเลยอ่ะเอาทำไมอ่ะติดเรื่องที่ทาง เปล่าค่ะ ปุ๋ย มีแล้วค่ะ เมล็ดพันธุ์ พร้อมค่ะ เอาแล้วมันมีปัญหาอะไรล่ะครับเนี่ย ก็คือตอนที่เตรียมดินจะปลูกอะค่ะ หญ้ามันรกมากเลยใช่ไหมคะ เป็ดก็เลยไปใช้ยาฆ่าหญ้าไงคะ คราวนี้พอใช้ยาเนี่ยมันก็จะมีสารเคมีตกค้างอยู่ในดิน ถ้าเป็ดปลูกผักเลยเนี่ยค่ะ ก็จะมีสารปนเปื้อนใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยให้สารเคมีเนี่ยมันสลายไปก่อนนะเข้าใจแล้วโอ้แต่รอให้สารสลายไปเองเนี่ย สงสัยใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะ ก็อยากจะปลูกใจจะขาดแล้วค่ะแต่ว่าจะทำยังไงล่ะคะทำได้สิครับ ตอนนี้นักวิจัยนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวก็สลายสารพิษตกค้างได้ไม่ต้องรอหลายเดือนแล้วล่ะครับ ถ้าสนใจไปชมกันครับ สวทชภาคเหนือ ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิรพรชื่นบาน นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาจุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้างทางการเกษตรออร์แกโนฟอสเฟตออร์แกโนคอรีน โดยเลือกใช้แบคทีเรียในกลุ่มบาซิลัสผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน เช่นในนาข้าว สวนผัก และสวนผลไม้ จุลินทรีย์จะย่อยสลายสารเคมีทางการเกษตรกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตที่อยู่ในยาฆ่าหญ้าและสารกลุ่มออร์แกโนคอรีน ที่พบในยาฆ่าแมลง และสารกำจัดวัชพืชได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดสารเคมีปนเปื้อนได้ภายใน 15 วัน หลังการฉีดพ่นปริมาณสารตกค้างลดลง 97%ต่อพื้นที่ จึงเหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการเปลี่ยนระบบมาเป็นเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยขณะนี้นักวิจัยอยู่ระหว่างทดสอบการขยายเชื้อจุลินทรีย์ ให้ได้ปริมาณมากขึ้นเพื่อขยายผลต่อ ไปค่ะ ว้าวว้าวว้าว เยี่ยมไปเลยค่ะ แหม มีของดีแบบนี้ทำไมพี่นิวไม่รีบมาแนะนำล่ะคะอ้าว ก็ไม่รู้นี่ครับว่าเจอปัญหาอย่างนี้อยู่ เอางี้นะ ให้พี่ไปเป็นหุ้นส่วนเลยดีกว่านะครับ มีเคล็ดลับดีๆจากงานวิจัยเจ๋งๆเนี่ย ทีนี้บอกหมดเลย โอเค ตกลงค่ะ งั้นเราเป็นหุ้นส่วนกัน ตกลงครับ ภารกิจแรกของพี่นิวนะคะ ก็คือจ่ายค่ายาค่ายาสามพันบาทที่ยังค้างไว้ค่ะแล้วยังมีค่าสารเคมี ค่าปุ๋ยนะคะ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าน้ำค่าไฟ แล้วก็ยังมีค่าเช่าออฟฟิศด้วยนะคะ บัญชีก็ยัง